รายวิชานาเรศวรศึกษา มีเป้าหมายสำคัญในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระนเรศวรโดยเฉพาะการศึกษาว่าพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมีความเป็นมาอย่างไร การประกอบพระราชกรณียกิจทั้งด้านการลบการต่างประเทศ การติดต่อการค้า และการสงคราม โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะให้นักเรียนนักศึกษา หรือผู้เข้ารับฟังทั้งหลายทราบและรู้ว่าพระราชกรณียกิจบทบาท กลยุทธ์วิธีการดำเนินการลบตลอดจนทิศทางการวางแผนและกลยุทธ์ในการลบต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองนำไปแนวทางในการศึกษาถึงความเสียสละความกล้าหาญการปกป้องแผ่นดิน ในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรในรายวิชาดังกล่าวมีเป้าหมาย จะต้องการให้นิสิตนักศึกษาและผู้เข้ารับการศึกษารู้ถึงเรื่องราวสมเด็จพระนเรศวร มีวามราชประวัติเป็นมาอย่างไร จุดเปลี่ยนแปลงของพระองค์ ตั้งแต่ไปอยู่หงสาวดีจนกลับเข้ามาเป็นอุปราชกระบวนการสำคัญหนึ่งที่มองเห็นได้เลยจากการศึกษารายวิชานี้เรื่องของการรับเทคโนโลยีภายนอก หลักฐานที่จะเล่าต่อไปในอนาคตจะชี้เห็นเลยว่าสมเด็จพระนเส่วน ไม่ใช่มีแค่เรื่องการลบเพียงอย่างเดียว แต่พระองค์ทรงมีเรื่องราวของการค้าการติดต่อกับต่างประเทศ พระองค์เข้าไปติดต่อการค้ากับประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ดำเนินการค้าภาคพื้นทวีปทั้งหมดเดินทางไปจาก บริเวณไอกรุงศรีอยุธยาสู่เพชรบุรี และเข้ามาริตนาวสี เปิดเส้นทางการค้าเชื่อมโยงทั้งหมด อาจกล่าวได้ว่าช่วงเวลาของพระองค์ เป็นความรุ่งเรืองทางด้านการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจ เรื่องราวนี้ จะกลายเป็นตำนาน กลายเป็นบทเรียนและกลายเป็นประสบการณ์ เพื่อจะน้อมนำเอาสิ่งที่เรียกว่า ความกตัญญูกตเวที ความสามัคคี ความรักบ้านเมือง ตลอดจนหลักการพัฒนาตนเอง และการปรับปรุงตัวเองอย่างไรให้เหมาะสมโดยใช้อุดมการ จิตวิญญาณและพระราชปณิธานของพระองค์เป็นแนวทางในการกำหนดการดำรงชีวิตในอนาคต